จัดกันเลยดีกว่า ขออนุญาตจัดเบ็ดสักเออยี่สิบละกันเพื่อนยี่สิบไปยี่สิบละกันจัดไปหนักๆกันหน่อยวันนี้ทุนเราพอมี ทุนเราพอมีนะผม มาดูว่าไอ้กระรอกมันจะแตกดิบแตกดีหรือเปล่านะเมื่อนะขอแจมๆนะกระลอกขอแจมๆนะไม่งั้นกูต่อยฟันหักนะ จะต่อยกระลอกซะแล้ว จะต่อยกระลอกซะแล้ว ผมเคยเล่นเกมนี้อยู่เหมือน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 ขอจำแจมเด้อขอจำแจมเด้อมาหน่อยเว้ยทำไมมันเงียบมันเหงาแต่มันเออนี่ไงมาแล้วมาให้ลุ้นอีกแล้ว มาให้กูลุ้นอีกแล้วจังหวะนี้ ตัวหนึ่งมาดิมาดิโอ้โหแม่งไม่มาอีกแล้วเมื่อมึงจะให้ลุ้นทำไมวะไปไปเรื่อยๆเพื่อนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับผม นี่ไงมาจนได้ มาจนได้ก็จัดไปดี มาจนได้ก็จัดไปดีแล้วบอกเลยว่ามันไหลบอกเลยว่ามันไหลรัวๆถ้ามันมีวายสามตัวแบบนี้เพื่อนจัดไปครับผมฟีสปินนะเพื่อนนะเออผมลืมบอกว่าไอวายเกมนี้มันคือเออสเก็ตเตอร์นะมันคือตัวเดียวกันนะผมวายกับสเก็ตเตอร์มันคือตัวเดียวกันนะเกมนี้เผื่อบางคนงงนะเพื่อนนะถ้ามันคือถ้ามันมันอยู่รวมๆกันผมบอกเลยว่ามันแตกรัวๆไอวายสามตัวนี้แต่มันอยู่ไกลกันเกิน มึงมาอยู่ใกล้ๆกันหน่อยดิไอเช็ดโคกเออเขาโพดมาแล้วดูตัวคูณแล้วดูตัวคูณแล้วมันแตกแพงซะด้วยกันเนี่ยมันแตกแพงซะด้วยจังหนับไปดิ แต่คือวายมึงมาอยู่ใกล้ๆกันหน่อยได้ไหมฮัลโหล โอ้โหแม่งอยู่ไกลกันเกินไม่งั้นแตกจังหนับกว่านี้เพื่อนๆจังหวะนี้แตกไป280บาทผมถือว่าได้อยู่มันถือว่าได้อยู่ไป ไปกันต่อไปกันต่อ ฮึบฮึบฮึบ โอ้โห โอ้โห โอ้โห เออ เอาหน่อย มันจะไม่แตะเลยก็ไม่ใช่ มันจะไม่แตะเลยก็ไม่ใช่เด้อ จัดไปชุดใหญ่แฟเอ้าเฮ้ยคุณสังเกตสเก็ตเตอร์มานี่หว่ามัวแต่พูดในเช็ดโคกเอ้า แล้วมันไหลเนี่ย แล้วมันไหลรัวๆเนี่ย แล้วมันไหลอย่างเงี้ย เนี่ยมันไหลอย่างเงี้ยที่ผมบอกอะแล้วมันไหลอย่างนี้ไง แล้วมันไหลอย่างนี้ไงเนี่ยผมบอกแล้วถ้ามันอยู่ใกล้กันคือจบ คือถ้ามันอยู่ใกล้กันแบบนี้คือจบอ่ะโอ้โหไหลต่อไม่รอแล้วนะ คอมโบแบบจังหนับบอกเลยคอมโบรัวๆบอกได้เลยว่าคอมโบรัวๆผมบอกโอ้โหคอมโบไม่หยุดไม่หย่อนอ่ะเพื่อนไม่หยุดไม่หย่อนจริง ๆ เกินไปหรือเปล่าโอ้โหนี่นอกปีนะ โหลโอ้โหก้อนใหญ่ก้อนโตไปเพื่อนก้อนใหญ่ก้อนโตไปผมซูเปอร์ไม่กลับไปหหนนึ่งพักร้อยแบสองบาทนะเพื่อนนะโคตรเดือดเพื่อนบอกเลยว่าโคตรเดือดแล้วเข้าฟรีต่อแล้วแม่งเข้าฟรีต่อโอ้โห เกินไป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 ดูดูมันไหลดิเพื่อนดูมันไหลดิดูมันไหลดิเกินมันเกินไป ตัวคูณคูณยี่สิบไปแล้วเพื่อนก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีดีรออะไรอ่ะก้อนใหญ่ก้อนโตซุปเปอร์เมกาไปอีกสองพันแปดสิบแปดบาทเจ็ดเคโคตรโหด ไอ้กระลอกแม่งโคตรเอาอ่ะไม่หรอแล้วได้สปินเพิ่มมาด้วยแล้วได้สปินเพิ่มมาด้วย จัดไปครับผมเออไหลไหลไปดีไหลไหลไปดีครับ ไหลไหลต่อไม่รอแล้วนะ ไหลต่อไม่รอแล้วนะ สวยจัดครับผมก้อนใหญ่ก้อนโตมาต่ออย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยเพื่อน มาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวเชียวเมกาไปเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทนะเผื่อวันนี้มีหมื่นแตกนะเนี่เผื่อวันนี้มีหมื่นแตกนะเพื่อนทำเป็นเล่น โอ้โหแม่งแตกดีจริงดูดิแต่ตอนนี้วานมันเริ่มกระจายกันแล้วมันน่าจะเริ่มไม่ค่อยแตกแล้วเพื่อน เนี่ยเรามาเริ่มมารวมกันเนี่ยแล้วไอตัวบนอ่ะ แล้วดูดูไอตัวบนมันมารวมกันอย่างนี้บอกเลยว่าจังหนับมาอยู่ใกล้กันอย่างนี้บอกเลยว่าจังหนับ ไปดีครับโอ้โห แตกรัววบอกเลยว่าแตกรัววจัดไปดิเออ มาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลย มาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลย โอ้โหคูณ 30แล้วมั้งนะ่ะ ตัวคูณ30ไปแล้วเพื่อนโอ้โหเกินไปเกินไป เออกระลอกกระลอกมันโอ้โหอะไรวะน่ะโคตรโหดเพื่อน แม่งคอมโบโหดจริงซุปเปอร์เมกาอีก3,432บาทหมื่น จะแตกแล้ว จังหวะนี้หมื่นจะแตกแล้วมันโอ้โหแล้วมันยังมาอยู่ใกล้กันต่อคือมันยังมาอยู่ใกล้กันต่อ มันก็แตกต่อแบบไม่รอแล้วนะดิโอ้โหก้อนใหญ่ก้อนโตมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆมันไปอีก512 บาทไปดิอะไรวะหน้ามันดะอะไรขนาดนั้นโอ้โหเหลือสปินเพิ่มไม่อีกยังได้สปินเพิ่มไม่อีกเหรอตัวคูณ33 ไปแล้วเพื่อน โอ้โหยังได้อยู่ยังได้อยู่หมื่นแตกจนได้เพื่อนหมื่นแตกจนได้ผมจังหวะนี้แล้วซุปเปอร์เมกะเอ้ยไม่ใช่ซุปเปอร์เมกะก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกห้าร้อยยี่สิบแปดบาทไปดิโอ้โหเกินไปไอ้กระลอกโอ้โหแตกไปแปดพันสี่สิบแปดบาทเมันเบ็ดยี่นะเว้ยนี่เบ็ดยี่นะเนี่ยโอ้ขออีกหน่อยนึงนะครับเพื่อนขออีกหน่อยนึงนะเผื่อมันจะได้เข้าฟรีสักรอบเนี่ยโอ้โหรู้เรื่องนะ เมื่อกี้ตัวคูณเกือบ 40เพื่อนๆแม่งโคตรเอาโหเลยสเก็ตเตอร์มาสองตัว สเก็ตเตอร์มาแล้วสองตัวขออีกตัวหนึ่งมา จะได้เข้าฟิกสรอบด้วยว่าจัดมาดิโอ้โหยังไม่ได้เัืไอ่นะ ยังไม่ได้โอ้โหพอว่าจะเป็นเท่านี้ก่อนดีกว่าเพื่อนโอ้โหเดี๋ยว เดี๋ยวมันจะลดจาก จากหมื่นไปเยอะนะ ขอไปสี่สักนิดนึงแล้วกันเลขไม่สวยเอาแม่งได้สองมาอีก เลขมันไม่สวยอะดิโหไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอวาเนีนเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมถ้าใครชอบคนนี้ลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับ และ้าใครตามมาเล่นสามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะว่านะโห ต้องรีบตามมาแล้วไหนเกมกระลอกในแม่งแต่ดีจริง โอเค ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบายบาย สวัสดีครับผม